กระตุกกระตุกหน่อยหน่วงๆหน่อยวันนี้มันแหละผมเล่นก็ประมาณสี่โมงห้าโมงมันแลหนวงหน่วงวันนี้น่าจะเป็นวันเดียวแหละ ผมว่ามันน่าจะเป็นแค่เนี้ยวันนี้แหละเพราะว่าปกติไม่ค่อยเป็นนะคนเล่นเยอะอย่างเงี้ยเว็บเว็บผมแบบ ใช้ได้อยู่ต้องแตกดีมันก็จะตกหน่อยๆว้า ดูหวังมันจะกระตุกก็กระตุกมากก็อุ้ยอเปิดมาก็ฟิเข้าสแคตเตอร์ให้เลย อ่ะอะไรกันครับเนี่ยจะเกินไปนะทุกคนแม่งเข้าสแคตเตอร์ให้เลยเนี่ยดูจะได้เปล่าได้เปล่า อืม เปิดมาเรื่อยๆยังลงไม่หยุดนะอืมคุณแปะต่อมาอืมไม่เมาอ่ะ ขอขอขอแบบเน้นๆนะร้อยหกสิบแต่อยากได้แบบแตกเยอะๆปุ๊บทำไมมันแรงไม่ค่อยลงเลยวะ ใจร้อนเนี่ย วันนี้ใจร้อนจัดเลยโอ้ฟีเอร์บินเข้าน้อยมากเลย 424 บาท ปกติเข้าที่ต้องเป็นพันแล้วนะอีก 36 บาท ตอนนี้แบบไม่มา ไม่ค่อยลงเลยแจ้วมาต่อขอเรื่อยๆได้ไหม ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ หลายคอมโบอย่างเงี้ยแม่งคูณเยอะๆหน่อยอ่ะวันนั้นคูณแล้วตกใจแฮ่คูณไปจะสองแสนจากแฟนแบบนนั้นน่ะอย่าแต่อย่าโลภอย่าโลภได้ไปแล้วมันก็ต้อง เอาเบาหน่อย คิดว่าจะสแคตเตอร์มาอีกก็โหให้ลุ้น มันมันหน่วงหน่วงเนาะมันแหลบแบบ ไม่เหมือนปกติที่เล่นเนาะอาจจะเป็นวันนี้ น่าจะเป็นแค่วันนี้แหละโอ้ผมก็เล่นคอมคอมน้องด้วยผมก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ได้เล่นคอมตัวเองไงวันนี้ดูดูก่อนดูก่อนถ้าไม่เวิร์กก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น คอมตัวเองลื่นๆหน่อย อาจจะเป็นที่คอมนะผมว่าไม่น่าเป็นที่เว็บหรอกเว็บดีขนาดนี้ทำไมมันแรงไม่ค่อยลงเนาะกูเริ่มจะขาดทุนแล้วได้นี่ปแปดแปดแปดละเฮ้ยค่อยๆค่อยๆอย่าไปเร่งมันเร่งมันแม่ง เดี๋ยวหมด เฮ้ย เฮ้ยอย่าทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ เฮ้ย เฮ้ยมาสิบหกบาท อืม มาต่อร้อยสี่สิบสี่บาท ยังไงจังหวะนี้มายี่สิบสี่บาทขออีกอืมมาอีกร้อยเก้าสิบสองบาทจะสแคตเตอร์อีกรอบหนึ่งนี่เยี่ยมเลยอะ ขอแบบแตกนะไม่ใช่สเก็ตเตอร์มา ไม่แตกให้ไม่เอา ไม่ชอบอยู่บ้านนี่อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนไปไหนพกพกเจลกอหอล้างมือด้วยนะครับ ใส่แมสด้วย ใส่แมสต้องใส่ทุกคนอยู่แล้วแต่พกเจลด้วยฮะอันตรายไหนจะน้ำท่วมอีกโอ้เหม็นแล้วดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนระวังกันด้วย wow. จะต้องทนในยุคลุง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยมาสองร้อยแปดสิบแปดบาทขออีกเออมาเก้าสิบหกมาออืมสามร้อยได้ไปเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทจังหวะนี้อย่ารอช้า ต้องไปเรื่อยๆอย่รีบมาสักทิงไปน้องรักมับมาสิ น้องรักของพี่โอ้โหแย่ว่ะแม่สาวนี่ไม่ให้เลยนะสาวถ้ำเนี่ยโอ้แม่สาวถ้ำเอ้ยร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้แม่สาวถ้ำทำไมไม่ให้พี่เสือเลยอ่ะโอ้ห มันแตกน้อยจังเว้ยไม่น่ารักเลยอ่ะอ้าจิบหกบามาอีกสิจะเทปต้องบาขออีกหน่อยไหมอือเก้าร้อยแจ๋วไปเลยอ่ะทุกคน หนึ่งพันกับอีกห้าสิบแปดบาทจอด มันยอดมาก เจ้าเจ้าเจ้าเอาเรื่องอยู่นี่ ฉันได้ ฉันได้ ได้มาพันหนึ่งแล้วนะ มีตุนพันเดียวได้กำไรมาพันหนึ่งแล้วตอนนี้ได้กำไรมาไปกันต่อไปกันไปเรื่อย ถ้ามันไม่เข้าจริงๆก็หยุดประมาณสามพันสี่พันห้าพันพอละเราไม่ต้องหวังหมื่นหรอกเรากำไรก็พอแล้ว เอาซื้อข้าวเลี้ยงสาวอย่างเงี้ย เอาไปเลี้ยงสาวหน่อยแบบให้ทุนนักศึกษาน้องใส่เปใส่เป ันไหนเสียก็ไม่ไปหรอกถ้าวันนี้เสียก็อดแต่น้องๆก็อดไปเลยระวังต้องระวังโควิดตอนนี้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ ระวังโควิดด้วยก็ระวังเมียตัวเองด้วย เฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยลงแล้วเนี่ยเหลือพันหกแล้วเนี่ย ยังไงครับนี่อะไรกันครับเนี่ยฮัลโหลอือสามที่บอกว่าเต็มเต็มเนอะแบบ เป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอ้ยจมูกตันว่ะฝนก็ตากมาตากฝนมาแม่งขวัดแดกเลยทีนี้ ไม่ได้เป็นโควิดหรอกตรวจแล้วเพิ่งตรวจเมื่อวานเอง เฮ้ยทำไมลงน้อยๆวะเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยจะแย่เกินไปแล้วนะ ไม่น่ารักวะนะไม่ค่อยลงเฮ้ยวายแม่งมาสามตัวเลยเมื่อกี้หน้าแตกเยอะจัดอะ อะไรวะสองร้อยเก้าสิบสอง มับยี่สิบสี่ม่เดี๋ยวอยากได้วายแบบ เต็มสามอันบนอะสามอันบนสี่อันบนมันจะแตกเยอะน่า ดูเลย ข้างบนเข้าวายสี่ตัว ข้างช่องหน้าไม่เข้าไบ ฮาเลยนะเฮ้ย เหลือพันสามอีกแล้วเฮ้ย เอาดีดีดิใจเย็นใจเย็นเออมามามามา ขออีก ขออีกสามร้อยสิบหกบาท เบ็ดกันหน่อยปรับเบ็ดกันหน่อย เดี๋ยวมันเหงาหงอย ร้อยหนึ่งไป เมื่อสิบห้าบาท เออห้าบาท นี่กูปรับร้อยหนึ่งนะเนี่ย ห้าบาทเองเลยทำไมมันลงน้อยน้อยเข้าน้อยน้อยทำไมมันเลยแตกน้อยน้อย จะร้องไห้เหลือแปดร้อยแล้วนะเอ้ยเจ็ดร้อยนะ เอ้ย มายี่สิบฮัลโหล มาหนึ่งร้อยแปดสิบห้า มาอีกสี่สิบวายมาขนาดนี้ต้องลงแล้วแหละหมับอีกร้อยหกสิบห้า เจมาอยู่ในว่าแปดสิบเอ้ย มาอู้หนึ่งพัน 1,470 บาทบาทมาน้อยแต่มานะ มานะจ๊ะ คิดไม่ออกละฮัลโหลชาโลกทำไมไม่ลงให้เลยเนี่ย เฮ้ย เองจะเหิมเกิมกับขาเกินไปนะ แปดสิบบาท คือคือหนึ่งร้อยนี่วะเฮ้ยจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละ มา มาให้น้องรัก เอ้ยมาวะ มาวะเข้าฟิสเปนสองรอบนะวันนี้นะแจ๋วจับอะเจ๋งแจ๋วสุดใจจริงเว้ยมีกิมเมาส์เคยดูป่ะหนูจัดไปครับหนึ่งเอ้ยสี่ร้อยแปดสิบบาทวันนี้ ต้องลงเรื่อย ๆ แล้ว แหละ ไอ้หนูสี่สิบเอมาโอ้โห มาสี่เฮ้ยไอ้หนู อื้อสามร้อยหกสิบมาอีกสามร้อยยี่สิบคูณสิบมา อืมไม่มาวะหกร้อยแปดสิบครับ อีกสี่ร้อยสามทีเนี่ยขอสักหน่อยเน้น ๆ ไป ทีสุดท้ายยังไงเก้าร้อยหกสิบยังดีนะขึ้นมาให้เนี่ยสี่พันเนี่ยแต่่วาหมดหมด หมดวีสปินก็ว่าจะพอแล้วแหละ ได้มาสองพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ้าจอดมันยอดมาก พอคนดีฝ่ามาพอแล้ว พอแล้วไม่เอาแล้ว เดี๋ยวเด็๋กดไปเรื่อยๆ มั่งเสีย วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดซับสไครต์ให้ช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผม วันนี้ขอตัวกันนะครับ สวัสดีครับพี่เสือแตกยักษ์ซ้อน